วัางกับมันน้อย ฉันอยากจะรู้ความรักที่แท้จริงมันคืออะไร คือทุกคนที่เจอกับความรักมีแต่สมหวังใช่ไหม และทำไมกับกลายเป็นฉันที่ต้องมาผิด หวังความรักที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่นะเพราะความรักที่ฉันเจอมา มีแต่เรื่องแย่ๆทำไมทุกคน เจอความรักที่สม หวังกับกลายเป็นฉันที่ต้อง เจอกับความรักที่ผิด หวังสวรรค์คงเล่นตลกกับฉันนะดูให้เจอแต่ความรักที่ผิด หวัง สองวันกลับมัน้อ